สวัสดีครับ นี่เป็นตัวอย่างคลิปแนะนำช่องนะครับ การทำคลิปตัวอย่างแนะนำช่องที่ดีนะครับ คุณจะต้องอธิบายรายละเอียดว่าช่องนี้เป็นช่องอะไร แล้วคุณจะติดตามได้เมื่อไหร่ และสิ่งที่เขาควรจะกระทำก็คือเรื่องของการ subscribe ดังตัวอย่างนะครับ สวัสดีครับ พบกับช่องสัตพลสอน YouTube ช่องนี้จะเป็นช่องที่ให้ความรู้ผู้ที่ติดตาม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างช่อง YouTube และสามารถทำเงินผ่าน YouTube ได้ กดติดตามหรือกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างและอย่าลืมกดระฆังด้วยนะครับ เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดการติดต่อทุกครั้งที่ผมอัพคลิปใหม่จะส่งตรงถึงมือท่านเลย เราพบกันนะครับ สวัสดีครับ นี่ครับคือคลิปตัวอย่างหรือคลิปแนะนำช่องของท่าน ลองทำดูนะครับ หรือท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถส่งไลน์หรืออีเมล ถามผมได้ตามลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้นะครับ แล้วพบกันนะครับ